ต่อมาคือการโปรแกรมให้กระสุนหายไปครับ เมื่อกระทบกับยานบิน เราก็จะใช้คำสั่ง bullet collide with คำสั่งนี้จะทำให้เมื่อกระสุนไปกระทบวัตถุใดๆก็ตาม ถึงจะเกิดผลนะครับ เนื่องจากฐานจรวดของเราถูกติดตั้ง แล้วก็ล็อกแกน y ไว้ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้เฉพาะแนวแกน x กระสุนจึงไม่มีวันที่จะโดนฐานยิง เมื่อมีการกระทบ ที่มีผลเกิดขึ้น 2 ประการคือ คะแนนจะเพิ่มขึ้น 1 คะแนน แล้วก็ยานบินก็จะหายไปนะครับ ให้เราไปที่คำสั่ง when ball collide with เมื่อกระสุนชนปุ๊บนะครับ ให้ตั้งค่าครับ เหมือนเดิมครับค่า visible ชนปุ๊บก็ให้กระสุนหายไปก็ visible เท่ากับ ฟ v แล้วก็ให้เราตั้งค่า score label ครับ set score label หรือ score เนี่ย d o .text t ตัวหนังสือนะครับ set score d o .text to ตรงนี้เราจะบวกค่าเข้าไป 1ค่าทุกๆการชนนะครับ ให้เราไปที่แมท เลือกบล็อกคำสั่งบวกเข้ามา แล้วก็เซตตัว score.text บวกตัวเลข 1 ครับ ค่าตัวเลข 1 ก็จะถูกบวกเข้าไปทุกครั้ง เมื่อเกิดการชนหรือสัมผัสกันของ ตัวกระสุนกับตัวยานบิน ให้เราลองทดสอบกับอุปกรณ์นะครับ หลังจากทดสอบแล้วครับ เราจะพบว่ากระสุนเนี่ยหลังจากยิงไปแล้วจะไม่สามารถยิงได้อีกทำให้เราต้องเพิ่มโปรแกรมให้กระสุนกลับมายังฐานยิงครับด้วยคำสั่ง bullet move to โดยให้เราไปสร้างเพิ่ม บริเวณที่เป็น rocket touch นะครับ ให้เราเพิ่มให้เราเพิ่ม call ball move to ลงไป เมื่อเพิ่ม call ball move to ลงไปนะครับ ให้เราใส่คำสั่งทางคณิตศาสตร์ลงไปเพื่อคำนวณให้ตัวกระสุนเนี่ยติดไปกับฐานยิงตลอดเวลา ให้บลเลตไปหา Rocket Sprite นะครับ .x บวกด้วย rocket w ดวิ h นะครับ แต่ตรงนี้จะมีการ หารเกิดขึ้นด้วย เพื่อเป็นการคำนวณตำแหน่งที่ถูกต้อง แล้วก็ต้องใช้คำสั่งทางคณิตศาสตร์มาช่วยนะครับ rocket.width หารด้วย 2 แบบนี้นะครับ อีกตัวหนึ่งก็เป็น rocket.y ลบด้วย 20 เพราะเราต้องการที่จะให้กระสุนปรากฏ อยู่ด้านบนของ ตัวฐานยิงของเราประมาณ 20 พิกเซลครับ เมื่อทดสอบกับอุปกรณ์นะครับ จะพบว่ากระสุนเนี่ยติดกับฐานยิง ไป เมื่อเราคลิกที่ฐานยิงก็จะมีกระสุนยิงขึ้นไป แล้วก็เมื่อยิงโดนยานบิน กระสุนจะหายไปแล้วก็คะแนนจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 คะแนน หลังจากทดสอบแล้วครับ เราจะพบว่าถ้าหากเรายิงพลาดไม่โดนยานบิน กระสุนจะเลยไปติดขอบของจอด้านบน แล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าหากเราต้องการให้กระสุนหายไป เมื่อกระทบขอบจอ เราต้องใช้คำสั่ง edge reach ครับ ให้เราไปที่ ball ครับ เอดริชเอดริชก็คือการกระทบขอบเมื่อกระทบขอบปุ๊บ ให้เราตั้งค่าเบา ให้หายไปครับเซตบุลเลตหรือเบา visible to false เสร็จแล้วครับ ขั้นต่อไปนะครับ จะเป็นการโปรแกรมปุ่ม reset สำหรับเริ่มต้นค่าคะแนนใหม่ ให้เราเพิ่มคำสั่งนี้ลงไปครับ คลิกที่บัตทอนึ่งเว้นบัตทอนึ่งคลิกง่ายๆนะครับ เราก็ไปเซตที่ score label ครับ set score label หรือ set score text อยู่ที่ว่าเราตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ set score text to แน่นอนครับเราต้องการจะรีเซ็ตให้กลับเป็น ค่าเริ่มต้นก็คือค่า0นะครับเมื่อกดปุ่มรีเซ็ตปุ๊บคะแนนจะกลับเป็น 0 หากเราต้องการเพิ่มความยากให้กับเกม เราจะเห็นว่าเกมนี้ยานบินจะอยู่กับที่ครับไม่มีการเคลื่อนไหว เราสามารถกำหนดให้ยานบินเมื่อยานบินถูกยิง เสร็จแล้วก็จะปรากฏใหม่ในตำแหน่งที่ไม่ซ้ำเดิมครับ เป็นการเลือกสุ่มตำแหน่ง โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ครับ พิ่มเติมนะครับ ในเมื่อลูกบอลนะครับเขาลายวิดหรือว่าโดนไปแล้วเนี่ย ให้เรามาตั้งค่าใหม่ เป็นเพิ่มครับ ตั้งค่า flying ครับ set flying.x to รงนี้ก็จะมีการใช้การสุ่มสักนิดหนึ่งนะครับ เราจะเลือกการสุ่มมาจาก m a p set random integer จาก0นะครับ เปลี่ยนเลขตัวนี้จาก 0 ตัว 100 ออกครับ เพิ่มคำสั่งหาคณิตศาสตร์ลงไป ป็นลบ ๆ นะครับ เป็นดอมอินทิเจอร์จาก 0 ถึง canvas 1 dot width ก็คือความกว้างของแคนวาสลบกับตัวยานบินนะครับดอทวิดเช่นกัน ก็จะสุ่มครับ การสุ่มแบบนี้ก็จะทำให้ยานบินของเราไม่เลยออกไปนอกตัวแคนวาสและเรายังสามารถเพิ่มการโปรแกรมให้ยานบินของเรามีการ เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาด้วยครับแบบสุ่ม โดยให้การเคลื่อนที่ ตามแนวแกน x เราจะใช้คล็อกมาช่วย ในการทำให้ยานบินเคลื่อนที่ โดยการไปที่นาฬิกาครับ คลิกคอมโพเนนต์นาฬิกา เวนคล็อก timer ตรงนี้เราสามารถ Copy มันได้เลยนะครับ Copy ช่วงนี้มานะครับ ก็จะเกิดการ Random ของจานบินขึ้นมาทันทีครับ ให้เราลองทดสอบบนอุปกรณ์ดู ถ้าไม่มีเออร์เรอร์ใดๆ เราจะพบว่าเราจะได้เกมยิงยานอวกาศ ที่เราสามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานครับ you